ิกในวันนี้นะคะ จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องกล้องค่ะเปิดปุ๊บกล้องแล้วเราก็หันกล้มองตัวเองกล้อง มีหนึ่ไม่กี่อันเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นอันที่ใช้จริง ใช้ตลอดใช้ประจำใช้แล้วใช้อีก อย่ารอช้าค่ะ ไปค่ะ สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช anel สลัทชัดในช่องติดฝนติดฝนติดฝนติดฝนติดฝนติดฝน ค่ะก็วันนี้นะคะ หัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องกล้องนั่นเองค่ะฝนเห็นหลายๆ คลิปนะคะ เปิดกลุ่มกล้องแต่ว่าฝนเนี่ยไม่มีกลุ่มกล้องค่ะ แล้วก็อยากจะมารีวิวการใช้กล้องของตัวเองนะคะ เป็นกล้องที่ใช้ประจำ ใช้จริง ใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกใช้จนคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วค่ะ อาจจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ใช้กล้อง สมราคาและก็สมคุณค่า มันที่สุดมีความภูมิใจณจุดจุดนี้นะคะเขาออกตัวก่อนค่ะว่าการใช้กล้องของฝนนะคะเห็นฝน ทำ YouTube เนาะเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปในตัวเนี่ย คืออยากจะออกตัวว่าไม่ได้มีความสามารถด้านไอทีใดๆ เลย คือเรื่องตัดต่ออะไรเงี้ยก็ทำได้มีความรู้แบบเบสิกเบสิกนะคะใครที่ดูคลิปนี้เนี่ย ให้นับตัวเองว่าเป็นมือใหม่ที่อยากจะมีกล้องอยากจะใช้ให้คุ้ม ไม่อยากจะเสียเงินเพิ่มบ่อยๆ หลายๆตัวนะคะ ซึ่งนั่นก็คือเป็นเหมือนเอมในการซื้อของของฝนอะ่ะเองก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นในมุมมองของ ของผู้ใช้นะคะ แล้วก็เป็นผู้ใช้แบบ เฮ้ย เราไม่ได้เก่งเรื่องกล้องสต็อปชัตเตอร์ใช้คำถูกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยหรือแบบ I S O ค่ะนั่นค่านี่ในการปรับต่างๆนี่ขอออกตัวก่อนนะคะ ว่าไม่มีความสามารถแบบนั้น คือเป็นคนใช้กล้องแบบเน้นออโต้ เน้นง่าย ถ่ายออกมา ผลงานดีโดยที่ไม่ต้องพึ่งความสามารถมากมายนะให้กล้องนั่นแหละเป็นตัวช่วยของเรานะคะ อย่ารอช้าค่ะ มาดูกันเลยดีกว่าว่ากล้องสำหรับคนไม่เก่ง คนไม่ได้เล่นกล้อง แต่อยากใช้กล้องเป็นยังไง ไปค่ะ กล้องตัวแรกนะคะ ขอขอบคุณอภินันทนาการจากแฟนคลับที่น่ารักจากทีมสนันนะคะเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยผ่านมาหลายปีแล้วเหมือนกันอาจจะมี 3 ปีขึ้นไปนะคะ ที่ได้กล้องตัวนี้มาเป็นที่แฟนคลับให้มานะคะ3าปีหรือเปล่า อาจจะนานกว่านั้นฝนไม่แน่ใจเอาเป็นว่าย้อนกลับไปเนี่ยมันมีช่วงที่กล้องฟิล์มกลับมาฮิต แล้วตัวฝนอะ่ะก็ซื้อแบบกล้องกระดาษถ่าย ช่ปะเราก็เริ่มสนุกแล้วก็อัพรูปที่เราถ่ายจากกล้องฟิล์มแบบนั้นเหล็กเงี้ยแฟนคลับก็เลยเห็นอกเห็นใจเลยซื้อมาเป็นของขวัญนนะคะ เห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยฝนอิน กับการถ่ายรูปกล้องฟิล์มอยู่ก็ขอบคุณค่ะฝนยังดูแลรักษาแล้วก็ใช้อย่างดีที่สุดนะคะ แล้วก็รูปที่ถ่ายจากกล้องฟิล์มเนี่ยก็เป็นกล้องฟิล์มตัวนี้เท่านั้นเลยตอนนี้มีตัวเดียวใช้อยู่ตัวเดียวอ๋อมีตัวหนึ่งซึ่งเป็นของคุณแม่เอิ่มน่าจะฝนจำได้ว่าตอนปหนึ่งฝนก็ใช้แล้วอ่ะ20 ปีที่แล้วไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะลอ องไปเอากล้องเมื่อ 20 ปีที่แล้วมาถ่ายดูนะคะ ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับไปลื้อก่อนเอาเป็นว่าพูดถึงตัวนี้ก่อนนะคะ กล้องตัวนี้นี่เลยแล้เปิดง่ายมากแค่นี้ ปุ่มเขาจะมีไม่เยอะนะคะ เป็นแฟล AF คืออะไร เอาจริงๆนะไม่เคยกดเลย อันนี้คือกดทีนึงเป็นขึ้นถ่ายวิวกดอีกทีนึงขึ้นว่าสปอตน่าจะเป็นแบบโฟกัสใกล้ๆแล้วออันนึงก็เป็นแบบธรรมดาไม่มีอะไรเลย กดวันที่มีแบบจับเวลาด้วยอะ่ะ แล้วก็มีเป็นรีโมทอะไรก็ไม่รู้โอเคการรีวิวของฝนดูไม่มีประโยชน์เลย เอาเป็นว่าการใช้กล้องของฝนตัวนี้นะคะ ขอพูดง่ายๆ ว่ากดอย่างเดียว คืออันนี้มีบวกมีลบตรงนี้ฝนก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอะ่ะขอพูดแบบง่ายๆ แล้วกันนะคะ เจ้ากล้องตัวนี้นะคะ ข้อดีก็คือ เบาราคาไม่แรงใช้ง่ายมากๆ คือไม่ต้องทำอะไรเลย วิธีการของฝนนะคะฝนกดออน แล้วก็ถ่ายไปได้เลยแบบเสร็จแล้ว ง่ายมากๆ วิธีการใส่ฟิล์มนะคะ ตอนนี้ฝนใช้เป็น Superia 400ขีด36 ของฟูจิ เวลาฝนจะเลือกฟิล์มเนี่ย ง่ายมาก ๆ ฝนจะเดินไปที่ร้านล้างฟิล์มนะคะ ซึ่งตอนนี้ใช้อยู่ 2 ร้าน ร้านแรกคือ s n a p อยู่ตรงลีโดสยามนะคะ อีกร้านหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ทองหล่อ เดี๋ยวแปะชื่อไว้ให้นะคะ พี่ที่ดูแลร้านเนี่ยใจดีมากเลยฝนก็บอกว่า พี่คะอยากได้ฟิล์มช่วงนี้อะไรฮิตเขาก็จะเปิดให้ดูว่าแบบฟิล์มแต่ละอย่างอะถ่ายรูปออกมาจะได้สีประมาณนี้ประมาณนี้นะ รือน้องจะไปไหนไปทะเลถ่ายอินดอร์ถ่ายเอาดอร์เขาก็จะแนะนำฟิล์มที่เหมาะให้นะคะดังนั้นถ้าถามว่าฝนชอบฟิล์มตัวไหนเนี่ย ขอบอกเลยว่าไม่ทราบจำไม่ได้ เพราะว่าเปลี่ยนมูดไปเรื่อยๆ ต้องบอกก่อนว่า กล้องตัวนี้พอราคามันไม่แรงเนี่ย แน่นอนว่าคุณภาพนะคะมันไม่สามารถสู้กล้องตัวละแบบหลายๆหมื่นหรือขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนได้ แต่สำหรับฝนการมีกล้องฟิล์มของฝนนะคะ ก็คือ 1ฝนอยากจะ snap moment ที่เราแบบเออชอบในช่วงนั้นๆ แล้วก็กดเลยกดถ่ายง่ายๆ ไม่ว่าจะไปกับเพื่อนไปกับคุณแม่ ไปกับใคร ก็ตามนะคะก็เอ้ยเธอฝากถ่ายรูปหน่อย เป็นโมเมนต์โมเมนต์เก็บไว้เนี่ยฝนก็จะใช้กล้องฟิล์มคือกล้องฟิล์มสำหรับฝนน่ะมันคือความตื่นเต้นค่ะคือฝนจะตื่นเต้นทุกครั้งที่เอาฟิล์มไปล้างว่ารูปถ่ายผิดไหมชัดไหมโฟกัสหรือเปล่าภาพของมเป็นยังไงนี่คือความสุขความตื่นเต้นของการใช้กล้องฟิล์มของฝนนะคะฝนไม่ได้ซีเรียสว่าโอ้โหมันต้องมีความตื้นลึกน้ำบางแสงเงาอะไรขนาดนั้นสำหรับกล้องฟิล์มของฝนดังนั้นเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ฝนแล้วมันได้เก็บโมเมนต์ที่ฝนต้องการได้ความตื่น เต้นได้ความลุ้นในการล้างฟิล์มออกมาภาพที่ออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเมมโมรีที่เราตื่นเต้นแล้วเราก็จำมันได้ในในชัตเตอร์นั้นๆ ที่มันเป็นแบบแค่พ่วงเดียวเท่านั้นนะคะ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าบอกว่า เฮ้ยมีคนแนะนำกล้องตัวนึงเป็นกล้องฟิล์มให้ฝนมานั่งแบบเล็งวัดแสงอะไรเงี้ยคือฝนจะเริ่มไม่สนุกกับการถ่ายรูปแหละการถ่ายรูปที่สนุกคือง่ายไวตื่นเต้นไม่ได้เน้นคุณภาพมากมายฝนรู้สึกว่าความที่กล้องฟิล์มมันไม่กริปสำหรับฝนอะเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องน่ารักมันเป็นมูดของภ าพแล้วก็เราอยากให้มันคมขึ้นฝนก็เอามาปรับในแอปพลิเคชันอื่น ๆ ใด ๆ ในโทรศัพท์อีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะ ตัวนี้ฝนก็แฮปปี้มาก ๆ คือตอบโจทย์สำหรับฝนแล้ว แล้วก็ฝนเนี่ย ถ่ายรูปจากกล้องตัวนี้เยอะมากๆนะคะ เดี๋ยวอดดูปให้ดูกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยได้ภาพออกมาเป็นยังไง เ็นไงบ้างคะรูปที่มาจากกล้องตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนะคะน่ารักแต่ได้โมเมนต์ค่ะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เหมือนฝนนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดจะอยากเป็นมือเก่าด้วยคือ สนุกกับตรงนี้มีความสุขกับตรงนี้ ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะคะ น่ารักมาก ๆ แล้วก็จริงๆิดว่ากล้องราคาน่ารักน่ารักมีหลายตัวมาก ๆ ถ้าเราเปลี่ยนฟิล์มอ่ะมันก็ได้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนมูดภาพ มันก็ฟีลกู๊ดไปอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเทียบกับกล้องที่เป็นฟิล์มราคาสูงถามว่าความต่างเห็นชัดไหมต่างจริงความชัด ความตื้นลึกหนาบางมิติภาพมันต่างกันมากๆอย่างที่บอกว่าฝนแค่ชอบมูดภาพ แล้วก็ความตื่นเต้นของการได้หลังกล้องฟิล์มดังนั้นฝนไม่จำเป็นต้องซื้อกล้องฟิล์มหลาย ๆ ตัว แล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อกล้องราคาแพงนะคะ อันนี้เป็นมุมมองของแบบผู้ใช้แบบฝนค่ะ เป็นฝนสไตล์ค่ะเป็นนักชัดสไตล์ตัวถัดมาเลยนะคะ ไม่รู้จะโชว์ยังไง เพราะว่าน้องก็คือตัวที่กำลังรีคอร์ดอยู่นี่เองค่ะตัวนี้คือ Sony A 1 0 0นะคะสามารถไป Google ได้ ฝนว่ามีรีวิวตัวนี้เยอะมาก ตัวนี้ฝนได้มาน่าจะคิดว่า4าปีแล้วเหมือนกันข้อดีเลยนะคะ คือ 1 เบา แล้วฝาจอเขาเนี่ยพับขึ้นมาได้ดังนั้น เวลาฝนถ่ายวอล์กถ่ายเซลฟี่นะคะ ก็ตอบโจทย์ มากๆกล้องตัวนี้บอกเลยว่าตั้งแต่วันที่ซื้อมาเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเป็นกล้องถ่ายวอล์กค่ะแล้วน้องก็ร้อนจนดับไปเฉยๆอ่ะเห็นข้อเสียเลยคือข้อเสียนะคะสำหรับการถ่ายคลิปตัวนี้เนี่ยถ่ายนาน แบบ20นาทีติดต่อกันอย่างเงี้ยน้องจะเริ่มงองไงและน้องจะร้อน แต่ว่าพอเราปิดเครื่องสัก 3 นาที 5 นาทีก็กลับมาเรคคอร์ดได้ใหม่นะคะ คือน้องจะฮิตเร็วอาจจะด้วยความที่ว่าน้องมีอายุแล้ว น้องเป็นคุณลุงแล้วอะไรเงี้ยฝนจำไม่ได้ว่าฝนได้ตัวนี้มากี่ปีแล้วแต่มีความนาน แต่คือเลิฟที่ว่าเราสามารถถืองี้ได้นะคะ โดยที่ฝนเนี่ยไม่ต้องพกสติ๊กให้มันแบบยืดเอาไว้ก็คือถือน้องอย่างเดียวเลย แล้วก็สามารถเซลฟี่เดินคุยอะไรได้ เรื่องการสัตว์เนี่ยฝนว่าโอเคประมาณนึงคือ ไม่ได้มีปัญหาแต่มันไม่ได้แบบโอ้โ ทำยังไงก็ไม่สั่นนะคือน้องก็ยังสั่นอยู่ แต่ว่าเรื่องแบบช่วยกันสั่นไหมก็ช่วยแต่ถามว่าแบบสู้โกโปรด้วยไหมก็คือไม่ได้ ส่วนตัวเนี่ยมีโกโปรด้วย แต่ว่าวันนี้ไม่ได้หยิบมาพูดคุยนะคะ ตอนนี้เนี่ยเขามีวิวัฒนาการไปถึงรุ่นไหน แล้วก็ไม่รู้แล้วก็หลาย ๆ ค่ายกล้องเนี่ยก็มีกล้องใหม่ออกมาที่เบาขึ้นบางขึ้นนะคะการสั่นมากขึ้นคุณภาพสูงขึ้น แต่ตัวฝนเองเนี่ยยังไม่ได้ซื้อตัวใหม่เลยเพราะว่าตัวนี้ก็ยังตอบโจทย์ฝนอยู่ แต่ก็กำลังคิดว่าแบบเอ๊หรือเราต้องถึงขั้นอัปเกรดน้องแล้วนะแต่ก็ยังไม่ ได้รู้สึกว่าการถ่ายทำงานเนี่ย มันมีความความต้องการที่มากขึ้นยังรู้สึกว่ายังแฮปปี้กับตัวนี้อยู่ แต่เวลามันเห็นของใหม่มันล่อใจ มันก็มีความแบบ เอ๊ะนี่ แต่ก็ยังไม่นอกใจตัวนี้ทุกคนกลับมาที่ว่ายังไม่นอกใจตัวนี้นะคะ เพราะว่าถ่ายวิดีโอง่ายมากเบา แล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ฮิตมากๆเลยในยุคนู้นที่ซื้อน้องมาค่ะ แต่ว่าข้อเสียเลยเนี่ยถ้าจะไม่ผิดคือ ฝนอะเคยซื้อไวเลสมา แล้วก็ซื้อหัวไม้มาปัญหาที่เสียบไม่ได้ เหมือนรุ่นนี้แบบมันเสียบไม้ที่เป็นหัวไม้ไม่ได้ ก็เลยเก็บหัวไม้เอาไว้ ไว้ใช้กับรุ่นอื่นในอนาคตที่ก็ยังไม่ได้ซื้อสุดท้ายก็เลยเก็บหัวไม้เอาไว้นะคะ ส่วนรูปเนี่ยก็ใช้ง่ายค่ะ เวลาถ่าย รูปคือฝนก็ตั้งแบบโหมดออโต้เลยคือแช่ แล้วก็มีเลนด้วยนี่ตัวนี้คือเลนธรรมดาที่มากับตัวกล้องแต่ฝนอะซื้อเป็นเลนฟิกมาด้วย เขาเรียกกันว่าเลนฟิก คือเหมือนแบบพูดง่ายๆคือเราต้องถอยออกไปไกลๆเพื่อถ่ายรูป มันจะแบบหน้าชัดหลังละลายกว่าอะไรเงี้ยนะคะ ซึ่งก็คือไม่ได้เปลี่ยนเลนเลย ตั้งแต่ซื้อมา บางทีเราเอาอันนี้ถ่ายวิดีโอ แล้วก็เอากล้องมือถือถ่ายรูป มันก็เลยเออไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลนแล้วก็ต้องพกพาลำบาก เพราะตัวนี้พกง่ายมาก ฝนใส่กระเป๋าแบบแครี่ออนใด ๆ คือน้องไปได้ทุกที่ ที่ก็ถือว่าใช้ตัวนี้มาคุ้มสุดๆแล้ว แต่ว่าเน้นถ่ายวิดีโอเป็นหลักค่ะ คลิปที่ถ่ายวอล์กจากตัวนี้นะคะใน YouTube เกือบจะทุกอันเลย เดี๋ยวจะแปะรูปปกให้ดูนะคะ ว่าตัวไหนผ่านการใช้งานของเจ้าตัวนี้มาแล้วบ้างเผื่อใครไปดูมูดผ้าจนนึกออกนะคะ ปัจจุบันราคาเป็นยังไง เดี๋ยวขอเช็คราคานะปัจจุบันก่อน อยู่ที่ประมาณ 17,900 บาท อันนี้คือเว็บแรกที่มันพอปอัพขึ้นมานะคะฝนจำไม่ได้ว่า ตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่แต่ว่าของเนี้ยคือฝนใช้นานมากถ่ายคลิปถ่ายงานจนมันคุ้มแล้วอะดังนั้นก็ ไอเลิฟยูนะไอใช้ยูคุ้มมากเลยไอเลิฟยูนะ อันนี้ไม่รู้แฟนๆ ที่ดูอยู่ได้ประโยชน์หรือเปล่านะคะ แต่ก็มีคนถามเข้ามาเยอะว่าแบบฝนใช้กล้องอะไรถ่ายคลิป พี่ฝนถ่ายรูปจากกล้องไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็เอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยใช้ถ่ายคลิปเป็นหลักราคาดี ทนทานไม่เคยต้องเข้าสูตร ไม่เคยเป็นอะไรเลยตกกระแทกห้อยสอยอะไรมา ก็คือแบบแข็งแรง ทนทาน ใช้งานคุ้มค่ะ ก็เป็นลูกหลักของฝนค่ะ มาถึงกล้องตัวที่เรียกได้ว่าทนุถนอม รักที่สุดบ้านลูกชายคนเล็กนะคะ ก็คือตัวนี้เลยไลกาคิวพีตัวนี้น้องใส่ปอกหนังสีเหลืองอยู่นะคะ ได้มาจากเยอรมันค่ะช็อปที่แฟรงเฟิร์ตซึ่งเป็นแบบช็อปแรกของไลกาในแฟรงเฟิร์ตเลยนะคะ เรื่องจริงที่เยอรมันน่ะเขามีมิวเซียมของไลกาด้วย เพราะมันมีโรงงานผลิตอยู่เนาะแต่ว่าเสียดายไม่ได้ไปดูค่ะเอาเป็นว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาคือหนักหน่วง เจ็บแต่จบคุ้มสำหรับฝนนะคะ คือตัวฝนเนี่ย ไม่มีโรคกองงอกกองงอกคือมี 1 ตัว และมีตัวที่สาม บางคนมีแบบ20 30 ตัว เป็นนักสะสมกล้องแต่โชคดี เดชบุญของเรา นะคะ ไม่เป็นโรคกล้องงอก เครื่องสำอางงอกก็เหนื่อยแล้ว กระเป๋างอกก็เหนื่อยแล้ว อย่าเป็นกล้องงอกอีกเลย ไม่งั้นงานจะงอกนะคะ เอาเป็นว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย อันดับแรกเลยที่จับอยู่ในมือคือหนักค่ะ น้องมีความหนัก แล้วก็รุ่นนี้ปิดเลนไม่ได้นะคะ QP คือช่วงที่เขาฮิตฮิตกันมากในประเทศไทย เนี่ย เขาเรียกไรก้าคิวเบอร์หนึ่งเลย เขาเรียกกันไรก้าคิวเฉยๆ แต่ของฝนเนี่ยกลายเป็น QP ซึ่งตอนนั้น Q2 ยังไม่ออกค่ะมันเป็นรุ่นกลาง ระหว่าง Q กับ Q ูอันนี้เป็น QP ์นก็ถามว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงกับเลก้า Q ธรรมดากับ QP นะคะเพราะที่ช็อปเนี่ยเขามีให้เลือกเขาบอกว่าสิ่งที่มันต่างเลยอะคือบอดี้ของน้องเนี่ย ลักษณะจะไปคล้ายกับไลกา M ซึ่งไลกา M เนี่ยเป็นแบบแมนนวลคือเปลี่ยนเลนได้ปรับ สารพัดสีนะคะ แต่ว่าไม่ใช่ทางของเรา เพราะเราแบบหนึ่งไม่อยากซื้อเลนเพิ่มไม่อยากพกเลนไม่อยากศึกษาว่าแบบมันต้องโอ้โหมีขั้นตอนการใช้มากมายยังไงนะคะ เพราะว่าการซื้อกล้องของฝนเนี่ยฝนต้องเน้นใช้ง่ายพกพาสะดวกใครก็ใช้ได้นะคะ อย่างตัวนี้เนี่ย ออกทริปกับฝนมาหลายประเทศมากๆแล้ว แล้วปกติฝนอาจจะไปต่าให้กับคุณแม่คิดดูสิคะเมื่อแม่ของคุณถ่าย รูปรูปจะมาเป็นอย่างไร เบอร์ไม่ชัด ไม่ได้ดังใจอะไรอย่างเงี้ย แต่ตัวนี้ทำให้คุณแม่ฝนเป็นตัดกล้องฝีมือดีมากฝนสอนคุณแม่นะคะว่าหนึ่งนะแม่คล้องแม่จ้องตรงนี้ก็ได้เพราะว่าบางทีเราถ่าย outdoor เนี่ยแสงเยอะคุณแม่ก็จ้องได้นะคะหรือคุณแม่ก็จะถ่ายอย่างนี้ใช่ไหแล้วตรงหน้าจอมันจะสามารถแตะที่หน้าได้ก็บอกคุณแม่แตะแตะที่หน้าฝนนะ แม่ก็แตะแตะที่หน้าคุณแม่จะจับท่าประมาณนี้เลย เหมือนแบบกลัวโดนเลนจับนี้แล้วก็กดแล้วรูปออกมาสวยมากอดูฝีมือคุณแม่ค่ะภูมิใจนำเสน ว่ายังไงเห็นไหมฝีมือคุณแม่เลิศมาก ก่อนจะซื้อตัวนี้นะคะก็ต้องท้าความว่าฝนอยากจะได้กล้องที่ถ่ายรูปคุณภาพดีๆ ที่เน้นเรื่องการถ่ายรูปนะคะเพราะอย่าง Sony A51 เนี่ยฝนนี้เป็นการถ่ายวอล์กเนอะคุณภาพในการถ่ายรูปอะเราอยากได้รูปที่มันดูแบบเหมือนอยู่ในแมกกาซีนอะอยากได้รูปที่ดูโปรเฟชชั่นอลอยากได้โมเมนต์รูปที่ดูแบบ ยิ่งใหญ่จริงจังนะคะแล้วตัวฝนเนี่ยก็ทำงานอยู่ด้วยเนอะก็มีงานรีวิวอะไรเงี้ยบางทีไปกับคุณแม่เราก็ไม่ได้อยากเออแบบจ้างช่างกล้องทุกงานใช่ไหมคะฝนก็สอนคุณแม่ใช้กล้องตัวนี้ ซึ่งมันใช้ง่ายมากๆ ในการเลือกเป็นหมด ดออโต้คือตรงนี้นะคะเขาจะมีให้หมุนได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตรงนี้มี AF มันก็ปรับได้อ่ะปรับยังไง ปรับอย่างนี้ปรับปรับปรับแล้วก็มีโหมดหลายโหมดให้เลือกนะคะ แล้วก็มีปรับ ISO เอาจริงๆแม่ไม่เคยใช้เลยคือกดตั้งออโต้เอาไว้เลยค่ะ คือเปิดมาปุ๊บแพ และแต่ตัวกล้องเนี่ยปกติฝนมันจะตั้งเป็น full frame ไว้นะ แต่ว่ามันสามารถเลือกเป็นโหมดแบบให้มันใกล้เข้ามาได้อีก 2สเต็ปนะคะ เหมือนสมมติเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยที่เดิมอะ่ะ้ากดถ่ายเข้าไปอะ่ะภาพมันจะถูกซูมเข้ามา เห็นปะคือไม่ได้มีความรู้เรื่องกล้องเลยแต่ถามว่าทำไมถึงเลือกซื้อราคาแรงขนาดนี้ในเมื่อแบบไม่ได้มีความรู้เรื่องกล้องโอเค ในงบเท่านี้นะคะจำได้ว่าซื้อประมาณแบบ แสนหกเลยเนี่ยจำดีเทลไม่ได้ แต่ว่าตัวกล้องเนี่ยก็ประมาณนี้แบบแสนแสนกลางๆอะเนาะแล้วก็ตอนนั้นที่ได้มาเนี่ยคือเขาให้สายมาด้วยให้เจ้าตัวนี้มาด้วย แล้วก็ให้แบตสำรองมานะคะแล้วกล่องยิ่งใหญ่อลังการมาก แล้วก็ฝนก็ตั้งไว้ในห้องอุณหภูมิปกติเลยแต่ตอนเนี้ย ซื้อตู้ปรับอุณหภูมิที่ไว้กันชื้นของกล้องมาแล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มใช้เลยค่ะ ก็ตั้งอยู่เป็นตู้แล้วก็อยู่ในกล่อง ยังไม่ได้แกะออกมาใช้ก็ไว้เดี๋ยว บ้านเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบแกะนะคะ ตอนนี้รีโนเวทบ้านอยู่เนอะกลับมาที่ราคานะคะคือราคาแรงจริง แต่รูปที่ได้ออกมาเนี่ยสีไม่เหมือนกล้องอื่นๆเลยเวลาคนพูดว่าสีไลกาสีไลกาคือเขาจะมีโทนที่ไม่เหมือนสีอื่น ๆ จริงๆอะคะ่ะมันจะมีความนวลๆประหลาดประหลาดคือ มันคมแต่สีมันแบบมีความอมเขียวๆมาราะมันมันสวยอะ่ะ คือมันเป็นสีเฉพาะของกล้องจริงๆ คือจะใช้กล้องอื่นปรับให้สีได้อย่างนี้ มันก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงอะแต่ตัวนี้คือแบบชอบอะ่ะ คือฝนชอบคาแรคเตอร์ของมันชอบรูปที่มันถ่ายออกมา ชอบบอดี้ชอบดีไซน์ มัน ถามว่า ต้องจ่ายราคาขนาดนี้ไหมฝนมองว่าเหมือนซื้อกระเป๋าอะค่ะกระเป๋าฟังก์ชันของการใช้อะมันมีความใกล้เคียงกันแต่หนึ่งแมทเทียลไม่เหมือนกัน แบรนด์ไม่เหมือนกันคุณภาพไม่เหมือนกัน แล้วก็เป็นเรื่องของความชอบด้วย ซึ่งแบบส่วนตัวหนึ่งก็คือชอบดีไซน์มากๆ ด้วยชอบตัวแบรนด์มันด้วยชอบความรู้สึกที่ได้ใช้มันด้วยทั้งหมดก็คือตอบโจทย์เรา แล้วก็ใช้ง่ายด้วยคุณแม่ฝนก็ใช้ได้ด้วยฝนก็เลยแบบชอบคุ้ม ีกประเด็นเลยนะคะที่ตัดสินใจซื้อก็คือฝนนะปรึกษาพี่ๆที่เป็นตากล้องที่สนิทสนิทกันเยอะมากว่าแบบโอเคฝนนะสนใจกล้องตัวนี้อยู่แต่ในบัตเจ็ตเท่านี้จริง ๆ แล้วเราสามารถไปซื้ออะไรได้บ้างนะคะ ก็ได้คำตอบมาว่าเราสามารถซื้อกล้องแบรนด์ใด ๆ ก็ได้นะคะ นี่คือกล้องพร้อมเลนเลนเลนเลนเลนเลนอุปกรณ์ครบเซ็ตในราคานี้คือคุณสามารถเป็นตากล้องสตูดิโอแบบมืออาชีพได้เลย แต่คำถามคือฉันจะพก กล้องพร้อมเลนส์3ตัวไปไหน เราก็จะต้องแบกกระเป๋าใสกล้องใส่เลนใส่กล้องใส่เลนใส่กล้องใส่เลนแล้วคุณแม่จะเข้าใจไหมในการเปลี่ยนเลนตัวนี้แล้วเอ๊ะทำไมภาพมันไม่เหมือนที่ตาแม่เห็นล่ะ อะไรอย่างเงี้ยคือพอยฝนคือฝนเนี่ยไปกับคุณแม่เยอะก็เลยอยากจะให้ได้กล้องที่คุณภาพดีมาก ภาพสวยได้ดั่งใจแต่ใช้ง่าย ซึ่งไลกาคิวพีตัวเนี้ยตอบโจทย์ฝนนะคะ ก็เลยได้เป็นตัวนี้มาฝนมองว่านะคะใครที่กำลังจะซื้อกล้องถามตัวเองก่อนว่า ซื้อไปทำอะไร สมมุติว่าเป็นนักเรียนนัก ศึกษาอยากรับจ็อบบางคนเขาก็ชอบแบบเลนหน้าชัดหลังละลายถ่ายงานรับปริญญางานแต่งงานสำคัญสำคัญ snap shot นั่นนี่นู่นคือ แต่ละกล้องนะคะ มันก็มีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน ตอบโจทย์ความต้องการ การใช้งานไม่เหมือนกัน ดังนั้นต้องถามตัวเองก่อนว่าเรามีกล้องทำไม เราซื้อกล้องไปเพื่ออะไรใช้คุ้มไหมนะคะ สำหรับมือใหม่แล้วก็คนที่แบบไม่ได้มีความรู้เรื่องดีเทลกล้องอย่างฝนเนี่ยคือฝนก็คิดละเอียดและว่าโอเคกล้องนี้ตอบโจทย์เราตรงนี้กล้องนี้ได้ตรงนี้ได้ทั้ง ความสุขทางใจด้วยทั้งคุณภาพของมันอะไรเงี้ย อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องคุ้มค่าสำหรับฟอนแต่ถามว่าตอนนี้ใช้อะไรบ่อยที่สุด บอกเลยว่าก็มือถือ ตัวนี้มันคือ Samsung Note 20 ค่ะ เป็นสีโลสโกนะคะ จ้าตัวนี้เนี่ยฝนจะไม่ได้แบบว่าเล่าคุณสมบัติอะไรมากมายเนะเพราะว่า ฝนก็เชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ประจำของตัวเองอยู่แล้ว แต่อย่างเจ้าตัวนี้คือมันตอบโจทย์ฝนหลายอย่าง เวลาฝนแบบอ่านบท คือการโหลดด็อกิวเมนต์ผ่าน Android มันอ่านง่ายมาก แชร์ไฟล์ง่ายมาก คือใช้ Android จนแบบเลิฟ Android มากๆเลิฟซัมซุงมากๆ มันแบบเขาเรียกว่ารฟอนต์อะไรเงี้ยมันจะพอดีกับออริจินอลมันไม่เอียงและเวลาฝนเซ็นเอกสารออนไลน์ค่ะเขามีปากกาอย่างเงี้ยแล้วปากกาเขาคือแบบหัวเล็กมากเซ็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เขียนง่ายมาก แล้วก็มืออย่างเงี้ยไม่เป็นไรเขาไม่รีดกับมือเราใช้ง่ายมาก แล้วก็อยากจะบอกว่าสำหรับใครนะคะ ที่ไปกลางคืนกลางคืนแล้วแบบว่าไม่มีแสงอะตัวนี้คือฟาดมาก คือผิวคนอะสวยมากๆ คือจะบอกว่าที่ไหนแสงน้อยนะคะ ถ่ายกลางคืนถ่ายในที่มืดเปิดแฟลชอันเนี้ยคือผิวสวยแบบสวยมากสวยเหมือนแต่งหน้ามาดีที่จริง ๆแต่งหน้าไม่ดีอะไรเงี้ยแต่รอดมากหน้าไม่ลอยนะแต่มันขาวสวยแบบเดี๋ยวหาว่าโม เดี๋ยวแปะรูปให้ดู นี่คือรูปที่ถ่ายแบบเปิดแฟลชนะคะ แล้วตอนนี้คือแบบนิยมการถ่ายรูปแบบเปิดแฟลชจากกล้องมือถือมาก แล้วก็หลังๆคือไม่พกกล้องใดๆไปแล้วอะ คือมีโทรศัพท์ตัวเดียวคือตอบโจทย์เลยสุดปังจริง โอ้โห เมาส์กันมานานแสนนานนะคะ ไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยดูคลิปนี้จะได้ความรู้อะไรหรือเปล่า ก็ขอสรุปง่าย ๆนะคะ ว่าการซื้อกล้องของฝนเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าอยากได้อะไรกล้องนั้นตอบโจทย์ไหมราคารับได้หรือเปล่า ถ้าตอบโจทย์ครอบคลุมความต้องการของเรานะคะ ซื้ออะไรก็คุ้มค่ะ ไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลว่าแบบเฮ้ยเพื่อนบอกเออแกซื้อมาทำไมมไม่คุ้มนี่มันปรับหมดได้มากกว่าอันนี้คุ้มกว่าอันนี้ไม่คุ้มคือ ถ้าเราแฮปปี้กับสิ่งที่เราใช้อยู่มันตอบโจทย์ความต้องการของเรา ไม่มีปัญหาค่ะแฮปปี้มากๆ แต่ถ้าใครเป็นแบบเซียนกล้องเนอะชอบสะสมกล้องก็เป็นความสุขความชอบความถนัดของแต่ละคน แต่ว่าฝนถนัดแบบนี้ค่ะใช้ง่าย ดูแลง่ายถ่ายรูปออกมาสวย นี่ก็คือตอบโจทย์ความต้องการของฝนนะคะ ก็หวังว่าจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะ ที่ได้มานั่งเมาส์มอย พูดคุยเรื่องการใช้กล้องของฝนกันนะคะ ใครมีกล้องตัวไหนในดวงใจคอมเมนต์คุยกันเข้ามาข้างล่างนะคะอย่าลืม subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากแชร์ ไว้เพื่อนๆดูด้วยนะคะ บ๊ายบาย